ราจะเพ้นเบียร์นะคะ ขั้นตอนแรกเราจะทาสีขาวรองพื้นทั้งหมดก่อนนะคะ องเดี๋ยวเราจะทาสีแยกส่วนระหว่างฟองเบียร์กับตัวเบียร์ในแก้วนะคะ เราจะค่อยๆ เขียนฟองอากาศเล็กๆ ในส่วนนี้นะคะ 4เดี๋ยวเราจะแรงเงาในตัวเบียร์ตรงนี้นะคะ ขั้นที่ 5 เดี๋ยวเราจะทำฟองอากาศในตัวเบียร์ตรงนี้นะคะ คะเดี๋ยวเราจะแรงเงาตรงส่วนก้นแก้วนะคะทำแสงแล้วก็เงาทีเดียวเลย